ผู้เรียนทุกท่านคะ เราจบบทที่ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นทุกท่านอย่าลืมอ่านเอกสารประกอบการบรรยายเพิ่มเติมนะคะ หลังจากนั้นอย่าลืมทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนค่ะ แล้วพบกันในบทถัดไปค่ะ